ตัวจริงเสียงจริงมาตามคำเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับทั้งประเทศ ขอปูเสื้อเย่ขอปูพรมแดงต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ วัตถุโกรโชปลูกจริง วันนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของการทำนาแบบวิถีธรรมชาติ ในแบบฉบับของด็อกเตอร์เกลือกันแล้วครับ เรียกได้ว่าสาระความรู้ กันแบบจัดเต็มเลยทีเดียว และที่ได้เต็มๆก็คือ ผลผลิตจ้าโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยเมื่อเราปลูกได้ครบสี่เดือนเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของข้าว ว่าตอนเราปลูกแรกๆเนี่ยมามองเห็นว่ามันไม่น่าจะได้ข้าว แต่ครบสี่เดือนเราจะเห็นรวงสะพั่งเหลืองอลาม ข้อดีของการปลูกแบบหยอดเมล็ด หรือแบบดำนาโดยที่มีน้ำ ขังน้อยหรือมีน้ำแช่นิดหน่อย หรือในช่วงที่ข้าวออกรวงเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะไม่มีน้ำในนาข้าวเลย ดินก็จะแห้งแต่มีความชื้นอยู่นิดหน่อย เพราะฉะนั้นต้นข้าวเราจะไม่มีล้มแม้แต่ต้นเดียว ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว การเกี่ยวของผมเกี่ยวด้วยมือ แต่ไม่ใช่เกี่ยวมือแบบโบราณใช้เคียวนะไอ้เครื่องตัดหญ้าตัวเก่านั่นแหละ ที่เราเคยตัดหญ้าในร่องข้าวอะ่ะเราก็เปลี่ยนใหม่ ใช้ใบตัดใบเดิม เช็ดโครงเหล็กซึ่งหาซื้อขายได้ ทั่วๆไป 200 บาทเอง การเกี่ยวแบบนี้ไร่หนึ่งเราใช้เวลาไม่เกินครึ่งวัน เสร็จแล้ว มันเข้ากับคน 10 คน อาจจะมากกว่า อาจจะถึง 15 คนในการเกี่ยวมือ แต่นี่ใช้คนคนเดียว ตากแดดไว้อย่างนี้สักสักสามแดด คือตากแดดไว้สัก 3 วันเพื่อให้ข้าวเนี่ย มันจากสดให้เริ่มแห้ง แม่ขอคารวะกับภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวนาไทยจริง ๆ ครับ มันสามารถช่วยประหยัดคนประหยัดเวลา ที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินจ้างคนเกี่ยวด้วย สุดยอดเลยครับอาจารย์ แล้วหลังจากการเก็บเกี่ยว อาจารย์เอาเข้ากระบวนไหนต่อกันครับ ผมมีเครื่องนวดข้าว ใช้เท้าเหยียบเครื่องนวดข้าวตัวนี้เรายกไปไหนก็ได้ คนหนึ่งใช้เท้าเหยียบเหยียบมันมันจะปั่นหมุนไปด้วยหมุนไปข้างหน้า เราก็เอา แผ่นพลาสติกผ้าใบหรือไม่ก็ แผ่นตะข่ายมุ้งใหญ่ ๆ ก็ได้วางไว้จากนั้นก็จะมีคนส่งข้าวให้เรา เราเหยียบไปแล้วก็มีคนส่งข้าวเราแล้วก็มาหมุนกับเครื่องนวด เพื่อเอาเมล็ดลงไปในแผ่นผ้าที่เราวางไว้ส่วนฟางแล้วก็โยนไว้อีกฝั่งหนึ่งทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปประมาณครึ่งวันก็เสร็จหมดแล้วตอนนี้เราก็อาจจะเอาไปพึ่งแดดดูความชื้นสักประมาณ 15%เพราะทั่วไปความชื้นอากาศว่านเรากำลังอยู่ที่ 15%นะ แม้ข้าวเปลือกก็สัก 15%แล้วก็บรรจุในกระสอบเก็บเอาไว้ อันนี้คือการการเก็บเกี่ยวและการเก็บข้าว การเก็บข้าวเราก็อาจจะมีอะไรรองไว้ใส่กระสอบรองอย่าให้มันติดพื้น เพราะถ้าติดพื้นแล้วความชื้นของพื้นเนี่ยมันจะเข้ามาโดนด้านล่างของกระสอบข้าวข้าวมันก็จะชื้นได้ข้าวเปลือกเก็บไว้ได้หลายปี เมื่อได้ข้าวเปลือกแล้วส่วนใหญ่ชาวนาก็จะขายข้าวเปลือกกัน แต่สำหรับดรเกลิกแล้วไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นครับ เพราะดรบอกว่าชาวนาขายข้าวเปลือกก็ไม่รวยครับแม่แหมพูดอย่างนี้ก็ถูกอีกแล้วครับ แต่ที่ได้ผลจริงๆก็คือ การนำข้าวเปลือกมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่านั่นเองครับ ผมทำนาจะไม่ขายข้าวเปลือก เมื่อได้ข้าวเปลือกมาแล้ว เราก็จะสีเป็นข้าวกล้อง สีเสร็จเราก็จะแพ็คสุญญากาศตอนนี้ผมมีเครื่องสีเล็ก เป็นสีข้าวกล้อง เราอาจจะสีสักวันละร้อยกิโลก็พอ สีเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้ว เก็บกากเก็บแล้วเอาออกเรียบร้อยแล้วก็แพ็คสุญญากาศเก็บไว้ การเก็บข้าวที่สีเป็นข้าวกล้องแล้วเนี่ยอยู่ได้อย่างนี้อยาคือ 8 เดือนปกติผมขายจะไม่ขายข้าวสารที่เป็นข้าวขัดขาว เหตุผลเพราะว่าเราสู้โรงสีใหญ่เขาไม่ได้ ทั่วไปร้านขายข้าวสารโรงสีใหญ่เต็ไมไปหมดเลยเขาเขาสีข้าวขัดขาว ร้านขายข้าวสารก็มีแต่ข้าวขัดขาวขาย ไม่มีข้าวกล้องเลย เพราะฉะนั้นคู่ค้าของผมจึงไม่ใช่คู่อริเนื่องจากผมทำการสำรวจมาโดยการสอบถามคนทุกคนไปตามที่ต่างๆจะถามว่าข้าวกล้องดีมีประโยชน์ไหม ถ้าอยากกินข้าวกล้องจะไปที่ไหนก่อนไปที่แรกที่จะไปซื้อ ไม่น่าเชื่อว่าร้อยคนเนี่ยจะไปหาร้านข้าวสารก่อน จะไปดูว่าร้านขายข้าวสารมี ข้ากล้องขายไหมซึ่งส่วนใหญ่ผิดหวัง เพราะนั่นจุดอ่อนตรงนี้เองมันทำเราเห็นว่า คู่ค้าของเราคือร้านขายข้าวสาร ผมก็ทำลักษณะไปฝากข้าวขาย ประดับตกแต่งเป็นชั้นวางอย่างดี สวยงามน่าซื้อกิโลหนึ่งแล้วก็ขายร้อยเดียว ก็ถือว่าเป็นการแปรรูปที่สร้างมูลค่าได้มาก ทีเดียวเลยครับอาจารย์ แต่ราคาข้าวสารกิโลกรรัมละ100 บาทเนี่ย คนซื้ออาจจะคิดหนัก และมองว่าราคามันแพงไป ตรงนี้อาจารย์ช่วยชี้แจงด้วยครับผม บางคนบอกแพงแต่จริง ๆ ไม่แพง เพราะเขาไม่ได้เอาข้าวกล้องไปหุงทั้งล้วนๆเขาซื้อข้าวกล้องเราไปกิโลหนึ่งเขาไปผสมหยิบมือเดียวกับข้าวขัดขาวค่อยๆเป็นแบบนี้เพราะนั้นข้าวกล้องเราหนึ่งกิโลเขาใช้ได้ตั้งหลายวันเพราะนั้นร้อยบาทไม่แพงเลยแต่ถ้าร้อยบาทของข้าวกล้องไปหุงทั้งหมดเลยดูรู้สึกว่ามันแพงเพราะนั้นข้าวอินทรีย์ดีๆแบบนี้ เป็นข้าวกล้องเรียบร้อยแพ็คสุญญากาศติดฉลากเพราะของเราได้รับมาตรฐานนาอินซีได้รับมาตรฐานแก๊ปเพราะเป็นการรับรองได้เลยว่า ของเราอินซีล้วนจะไม่มีเคมีหรือยาฆ่าหญ้ายาปราบศัตรูพืชใดๆ มาปอมปนในข้าวของเราเลย เราก็อุ่นใจและมั่นใจ เพราะนั้นราคา 100 บาทไม่น่าแพงคนไทยเกือบร้อยละร้อยที่ใช้ข้าวบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เคยได้ยินคำพูดที่ว่ากินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยา เพราะฉะนั้นข้าวก็คือธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก ทั้งวิตามิน ทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งน้ำตาลทั้งคุณค่าทางอาหารสูง แล้วก็หากว่าเป็นข้าวที่ดีแบบนี้มันจะทำให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของการเจริญเติบโตของคนในประเทศเจริญเติบโตด้วยข้าว ข้าวที่เราทุกวันนี้มันเป็นข้าวที่ปลอมปนมากมาย ทำให้คนไทยเจริญเติบโตด้วยข้าวนั้นไม่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงมีโรคภัยไข้เจ็บมามากมาย แต่ข้าวที่เราช่วยกันผลิตเอง รับประทานเอง ขายเองหนึ่งร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสองฐานะความมั่นคงมั่งคั่งในอาชีพก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดความมั่นคงในอาชีพขึ้นมา เพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยคือหัวใจสำคัญของของการเจริญเติบโตของคนในประเทศ เชื่อว่าตอนนี้หลายๆ คนคงอยากจะมีชีวิตที่พอเพียง และมีความสุขเช่นเดียวกับอาจารย์ บางคนก็เริ่มต้นแล้ว บางคนก็กำลังเรียนรู้ไปดูกันว่าพวกเขารู้สึกกันยังไงครับ มีความสุขมากเลยล่ะ ที่ชีวิตมา 30 กว่าปีแล้วเนี่ย คือไม่เคยมีความสุขแบบเนี้ยไม่เคยแบบสบายใจ ไม่เคยแบบนอนหลับกินอิ่มนอนหลับอย่างนี้เลย เมื่อก่อนคือคอยแต่ละแวงคอยแต่ละวังอย่างเงี้ยกลับมาอยู่ใช้ชีวิตเกษตรกร เงินถึงหาเราหาได้มาทีละน้อย แต่เราสามารถมีเก็บมีใช้โดยที่ไม่กัดสน โดยที่ว่าไม่ต้องไปคอยระแวงระวังอะไรเลย ไม่ค่อยต้องคอยนอนผวาเงี้ย ตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับ เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ครับ มันเริ่มต้นจากการที่ผมไปดู ดร เกิกใน YouTube ครับ ผมก็ดูว่า ดร เขาพูดอะไร แล้วมันน่าสนใจครับ ผมก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดผมมาเรียนแล้วผมจะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตผมยังไงได้ ถามว่าผมมีความสุขไหม ผมทำงานมาหลายอย่างเนี่ยผูกไทยใส่สูตร พูดเรื่องเงิน บางครั้งใส่หน้ากากเข้าหากัน บางครั้งก็ปากกัดตีนถีบรีบร้อน อันนั้นไม่ใช่ความสุขของมนุษย์ มนุษย์จริงๆคือหนึ่งความอิสระสองความสะดวกสบายสามความมั่นคง ทุกคนแห่ก็ไปทำในเมือง เพราะพี่ว่ามันมั่นคง แต่ถ้ารู้ว่าอยู่ที่บ้านมีที่ที่บ้านแล้วทำนาได้อะไรได้ ความมั่นคงก็เกิดขึ้นได้ที่บ้าน เงินก็หาได้ที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปหาในเมือง เพียงแต่เรารู้จักพอดีพอเพียงไหม มีข้าวเราค่อยๆสีขายที่เหลือก็บริโภค ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งรีบ เพราะเรามีเวลาเป็นปี เพราะเราทำนาปีละครั้ง ปีนึงเราถึงจะทำครั้งหนึ่งเเพราะฉะนั้นความสุขของผมอยู่ตรงที่ว่าได้อยู่กับธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติของข้าว เข้าใจธรรมชาติของอาชีพของเรา เข้าใจธรรมชาติว่าแดดออกก็ร้อนฝนตกก็เปียกแต่สุขใจ สุขกับสบายมันคนละเรื่องกัน เพราะบางคนนอนในห้องแอร์แต่นอนไม่หลับเราชาวนานอนในกระท่อมบ้านหลังเล็ก ๆ แต่หลับเป็นสุขลึกๆอันไหนสำคัญกว่ากัน อยู่นอนหลับเป็นสุขท่ามกลางครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาที่อบอุ่น นี่แหละคือความสุขของผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มาก ๆเลยนะครับสำหรับเกร็ดความรู้และเคล็ดลับในการทำนาแบบวิถีธรรมชาติ ครั้งหน้า รายการวัตถุโปรโชว์ปลูกจริง จะพาไปโชว์ปลูกจริง พืชชนิดไหน ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีจ้า